สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับผม อ่า กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะ กับผมนะครับ หลังนะครับ จากช่องเชฟโรเลตครับเดทโปรโมชั่นชาแนลนะครับ ทางชาแนลของ YouTube ช่องนี้นะครับ วันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมเชฟโรเลตรัตนาทิเบตวันนี้ผมมีภารกิจก็คือการนำเจ้ารถคันนี้ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงฮะอากาศร้อนโอเค เรียบร้อย วันนี้ก็คือผมมีภารกิจนะครับ ก็คือการนำเจ้าคันนี้ไปส่งมอบลูกค้านะครับ ส่งมอบพิกัดวันนี้ก็คืออยู่แถวนวนครนะครับ อยู่แถวปทุมธานีนะครับ ผมสำหรับรถรุ่นนี้ ก็คือลูกค้าได้เลือกจัดออนไลน์นะครับ แล้วก็เลือกเฟ้นในการแต่งรถเองทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่านะครับว่ารถรุ่นนี้มีการตกแต่งการดีไซน์อะไรบ้างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปพบ กับลูกค้าวันนี้ก็คือเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างผมกับลูกค้านะครับ แล้วก็ สอบถามพูดคุย เช่นเคยครับ สำหรับประสบการณ์การออกรถคันนี้ว่ากันยากง่ายเพียงใดนะครับ เจอกันครับ วันนี้ที่พิกัดนวานครนะครับ เจอกันแน่นอนครับวันนี้ครับผมบ๊ายบายครับเอาทีนะครับ สีคันนี้คือสีดักชาร์โดนะครับหรือว่าสีเทาดำนะครับเทาดำใหม่ นะฮะคันนี้การตกแต่งเนี่ยฮะเช่นเคยก็คือมีล้อ 18 นะครับล้อ 18อันนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นล้อของ GE 37นะครับ นี่ฮะล้อหน้าก็คือใส่ยางซีรีส์ 2 35 4 5 18นะครับเนี่ยฮะแล้วกดหน้าลงมา 2 นิ้วนะครับนี่แล้วก็ ด้านท้าย ด้านท้ายก็265 40 18นะครับ นี่ฮะอันนี้คือกดหลังมา3นิ้วนะครับ เพื่อความสวยงาม แล้วก็ความสมดุลของรถทรงแบบนี้นะครับ อันนี้คือลูกค้าสามารถเลือกเองดีไซน์เองได้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ด้านท้าย ด้านท้าย นี่ฮะ ด้านท้ายก็คือ ได้ตกแต่งก็คือใส่ค้ำหลบป้ายนะครับ มีแผ่นปิดท้ายซิ่งสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็เช่นเคยครับวัยรุ่นก็คือมีท่อซิ่งให้นะครับเนี่ยท่อซิ่งก็คือยิงตรงมาแล้วออกเป็นปลายปลายไดสีนะครับ แล้วก็ด้านท้ายเวลาถอดกระชนหลังออกนะครับ ก็ยังใส่ให้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะ นี่ ไฟสองป้ายทะเบียนสำหรับลูกค้าที่ถามมาว่ามีให้ไหมก็คือใส่ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วที่สำคัญอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราถอดออก เราจะส่งคืนลูกค้า ทุกชิ้นนะครับท่อทั้งเส้นพักกลางมีแคทคืนให้หมดแล้วครับ แล้วก็มีการชนหลัง อันนี้ให้เรียบร้อยนะครับ เงื่อนไขนี้ก็คือจัดตามโปรโมชั่นนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมด้านใน ว่าด้านในมีอะไรบ้างสำหรับรถรุ่นนี้แล้วก็โปรโมชั่นณตอนนี้ อันนี้คือแคทแคทอันนี้หลายตังค์นะครับ อันนี้คืนให้ลูกค้าทุกเคสนะครับ สิ่งที่มีแล้วก็มีตามโปรโมชั่น ก็มีที่วางแก้วนะครับ มีให้ 2 ฝั่งเลยครับ แล้วก็มีกล้องหน้ารถพร้อมเมมโมรี่ให้นะฮะ แล้วก็สุดท้ายก็คือมี ดิฟฟี่ นี่ฮะ ดิฟฟี่ ให้หกตัวครับ นี่ฮะหล่อๆ กันเลยครับดิฟฟี่เดินมาถึงเดินทางมาถึงที่ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ โลตัสนวนครนะครับ อยู่แถวนิคมนวนคร สำหรับแฟนๆก็คงรู้ดีครับว่านวนครอยู่ตรงไหนนะครับนี่ฮะตอนนี้ผมพาเจ้าโคโลราโดนะครับสีดักชาร์โดคันนี้นี่ครับมาถึงที่ส่งมอบวันนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวตอนนี้รอแค่เจ้าของรถเดินทางมาถึง แล้วก็แค่ขอพูดคุย แนะนำการใช้รถ แล้วก็สอบถาม ว่าเขาพึงพอใจกับรถคันนี้ไหมฮะคันที่เขา แต่งและดีไซน์ วันนี้วันที่หนึ่งนะครับ เดือนกันยายน2562 นะครับ วันนี้ที่โลตัสนวนครนะครับ เดี๋ยวพบกันส่งมอบรถยนต์วันนี้แน่นอนนะครับ นี้ลูกค้าเดินทางมาถึงแล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมอธิบายการใช้รถแล้วก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปกับลูกค้าหน่อยนะฮะกับรถใหม่ป้ายแดงคันที่ลูกค้าดีไซน์คันนี้นี่ฮะลูกค้าจะอยู่ด้านหลังผมนะครับ โอเคครับ เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวขอคุยพูดคุยหน่อย สำหรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้แล้วก็ประสบการณ์การซื้อรถคันนี้นะครับ ผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้าของรถนะครับ วันนี้พิกัดส่งมอบก็คืออยู่ที่โลตัสนวนครนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่โลตัสนวนครนะครับ อยู่กับเจ้าของรถวันนี้ที่มารับมอบรถใหม่วันนี้นะครับนี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่นี่คือเจ้าของรถวันนี้นะครับเพิ่งเซ็นรับเอกสารไปเรียบเรียบร้อยไปเนาะอ่ะผมขอพูดคุยหน่อย อันนี้เป็นรถคันแรกหรือเปล่าครับรถคันแรกคันแรกใช่ไหมตื่นเต้นไหม เดี๋ยวย้อนความนิดหนึ่งเนาะลูกค้าดูดูมาทางไหนทางยูทูบยูทูบใช่ไหมฮะดูแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยแล้วก็ผมก็ดูแบบดูเพื่อความบันเทิงหรือเปล่าดูเพื่อความบันเทิงใช่ไหมคือเปิดผ่านไปเรื่อยๆเนาะยังไม่ได้แบบอยากได้รถหรือเปล่าใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะได้ออกแล้วก็เลยกดติดตามไว้แล้วก็ดูไว้ดูมาเรื่อยๆอ๋อ ก็คือเราชอบรถอยู่แล้ว ชอบเชฟมาก่อนไหมคะหรือว่าชอบยี่ห้ออื่นมาด้วย ็ดูยี่ห้ออื่นด้วยอ๋อแล้ว่าท้ายก็มาดูเป็นเชฟกว่าแล้วนี่นะเปรียบเทียบเยอะไหมฮะระหว่างเชฟด้วยกันเปรียบกนเยอะเยอะใช่ไหมเยอะเยอะขนาดไหนคนถามเลยเยอะแบบคิดถามถามกับแฟน แบบเอาแบบไหนรุ่นรุ่นไหมอ๋อดูมาหลายๆที่ที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเนาะอ๋อแล้วสุดท้ายยังไงมาลงเลยที่ผม หรือว่าเป็นผมลิขิตชอบชอบตรงไหนครับ ตรงไหนที่ในช่องผมที่ที่เลือกผมอยากทราบมากเลยตอนเนี้ย ก็เห็นมีคลิปลงบ่อยๆเลยก็แบบว่าเออเชื่อถือได้ อ๋อชอบคลิปที่ส่งมอบลูกค้าใช่ไหมครับใช่ครับชอบชอบตรงชอบคลิปตรงนี้มากกว่า ในรีวิวก็คือรีวิวแค่ความบันเทิงอย่างเดียว อ๋อจะได้นำไกลปรับปรุงแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปอีก เพราะเคสนี้ก็จะเป็น ต้นแบบให้กับสำหรับเคสอื่นอีก ผมไม่แน่ว่าลูกค้าแถวนมนครอาจจะเจอคลิปนี้แล้วก็ทักมาหาผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้อยู่แถวนี้อะไรเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ทำเอกสารยากไหม ไม่ยาก ไม่ยากใช่ไหมยืนยันใช่ไหมว่าไม่ยาก ส่งเอกสาร ก็คือส่งเอกสารมาแล้วก็ยื่นไฟแนนซ์ดู ไฟแนนซ์อนุมัติ แล้วก็ค่อยโอนเงินจองใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เลือกล้อเลือกลายก่อนแล้วค่อยโอน ใช่ ชอบไหมฮะ วิธีแบบการแบบนี้ชอบไหม ชอบที่อื่นมันต้องโอนก่อนต้องอะไรจองก่อนแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับใช่ปลอดภัยคือหนึ่งเราไม่ต้องโอนเงินจองก่อน ไม่ต้องทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับการเงินเลยทำเอาไปนั้นให้ผ่านก่อน แล้วก็ผ่านเสร็จแล้ว ค่อยมาดูว่าเราจะเอารถวันไหนแต่งรถแบบไหน ก็พยายามทำให้ลูกค้าง่ายที่สุดนะครับ อย่างวันนี้มาส่งรถ ที่นวะผมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บลูกค้าทั้งสิ้นลูกค้ายืนยันเนาะยืนยันก็คือจ่ายตามโปรโมชั่นก็คือจบเนาะเคสนี้ก็คือดาวที่เท่าไหร่นะครับ25เปอร์เซ็นต์25เปอร์เซ็นต์ใช้เงินออกแล้วเท่าไหร่ครับแต่งแบบนี้เลยแสนแสนเดียวนะครับ ได้ทุกอย่างครบแบบนี้ครบแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่างวดก็ถูกลงด้วยนะครับเคสอื่นก็ผ่อนเดือนละหมื่นเดือนละเก้าพันนี่ก็ผ่อนแปดพันกว่าบาทแล้วก็ สีรถก็คือลูกค้าเป็นคนเลือกเองหมดเนาะและที่สำคัญการตกแต่งอันนี้เลือกเองด้วย เลือกเองดีไซน์เองทั้งหมดเลย ปรึกษากับแฟนว่าชอบแบบนี้ชอบคอนดังแบบนี้ แต่อุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ถอดออกก็ส่งคืนให้ลูกค้าเนาะลูกค้าก็รับทราบตรงนี้เนาะว่า ข้อเวลามีอะไรก็สามารถเปลี่ยนใส่ได้นะครับ อุปกรณ์ตรงนี้ ก็ จบแล้ววันนี้รับรถขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับลูกค้าที่เลือกผมเลือกเชฟโรเลตแล้วก็ใช้รถดีก็แนะนำบอกต่อผมให้หน่อยสำหรับเชฟผมว่าคงมีเพื่อนถามแหละว่าซื้อแบบไหนทำไมแต่งแบบนี้แต่งยังไงจากศูนย์ต้องมีแน่นอนใช่ไหมฮะมีเพื่อนใช้ใช้เชฟไหมครับมีไหมอยู่โรงงานใช้เยอะนะเยอะใช่ไหมเพื่อนใช้เยอะก็เลยแบบชอบเลยแล้วแต่งแบบนี้ไหม ็ประมาณนี้ประมาณนี้มาแต่งเองหรือว่า แต่งก็ได้ว่าเขามาแต่งเองนะอ๋อเราก็บอกเขาได้ว่า เราซื้อก็แต่งอย่างนี้ให้เลย ถ้าสนใจก็ลองดูแค่นั้นเอง เพราะผมมีค่าแนะนำให้ ครับคันละห้าพันอ่าโอเคครับผม วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอเรียบร้อยนะครับสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้แล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับ ผมสวัสดีครับ